และสุดท้ายเลยที่หลวงพ่ออยากจะปลาลบให้เราได้ฟัง อันนี้เรียกว่าเป็นเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างที่พวกเราได้ยินกันมาตลอด ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณ จนมาทุกวันทุกวันนี้บางคนได้ยินแต่ไม่เคยไป ว่าวันนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนั่นก็คือวันพระ วันพระหรืออเรียกอีกอย่างนึงก็คือวันธรรมสวนะ วันธรรมสวนะ เป็นวันสำคัญเป็นวันฟังธรรม เป็นวันที่พระสงฆ์ที่อยู่ตามวัดวารามจะได้จัดให้มีกิจกรรม ในวันพระตอนเช้าพระสงฆ์ก็จะไปร่วมกันจัดกิจกรรม อันนั้นก็คือมีพิธีทางพุทธศาสนาญาติโยมคนที่นับถือพพุทธศาสนาที่อยู่ใกล้ๆวัดวารามต่างก็จะไปรวมตัวกัน ไปรวมตัวกันทำไม ไปเพื่อไปถวายทาน ไปเพื่อไป สมาทานศีล หรือไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อรักษากายวาจาใจตัวเองให้เรียบร้อยดีงาม อย่างนี้เป็นต้น กิจกรรมของวันพระจะมีอะไรบ้าง เมื่อเริ่มพิธีก็จะมีอาราธนาศีล เมื่อสมาทานศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นที่อยู่ในวัดอารามต่งก็จะมีสวดถวายพรพระสวดถวายพรพระญาติโยมก็ไปตักบาตรนำพระทหารข้าวหวานที่เตรียมไป ไปถวายพระสงฆ์เมื่อถวายเสร็จแล้ว พระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วก็กรวดน้ำรับพรกรวดน้ำรับพรหรือใครที่มีความประสงค์จะไม่กลับจะนอนค้างอ่างอ้างแรมที่วัดหนึ่งคืนก็ต้องรักษาโบสถศีลก็คือศีลแปดอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าวันพระเนี่ยก็จะทาแต่ละวัดก็จะมีการทำบุญตักบาตรมีจัดให้พระได้แสดงพระธรรมเทศนา นำเอาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศนา ให้ญาติโยม ให้คนที่นับถือพุทธศาสนานำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันประจำวัน เพราะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าวันพระเขาทำอะไรบ้างต้องเราต้องทำอย่างไรบ้าง ก่อนวันพระเนี่ยเราก็จะยินอีกวันหนึ่งเรียกว่าวันโกน วันโกนสำคัญอย่างไร วันโกนก็คือเป็นวันเตรียมการก่อนวันพระหนึ่งวัน เตรียมการสำหรับวัดก็คือพระภิกษุสามเณรก็จะต้องไปจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนที่จะมาทำบุญที่วัดซึ่งวันพระเนี่ย เรานับทางจันทรคติก็เดือนหนึ่งจะมี 4 วัน ก็คือวันที่ตรงกับวันขึ้น 8ค่ำวันขึ้น 15ค่ำหรือวันแรม 8ค่ำวันแรม 15 ค่ำหรือถ้าเดือนใดขาดก็จะเหลือแค่วันแรม 14ค่ำอย่างนี้เป็นต้น และสำหรับวันโกนบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะวันโกนทำไมต้องเรียกวันโกนเป็นวันที่เมื่อครบกำหนด15 วันนั่นก็คือเอาวันวันวันโกนที่ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำก่อน 15ค่ำเนี่ยพระภิกษุสามเณรก็จะต้องมีการปรงผม คือโกนผม เรียกว่าวันโกนโกนการการโกนผมหรือการปรงผมเนี่ยมักนิยมทำกัน แต่ละวัดวาก็จะมีกฎระเบียบที่ไม่เหมือนกัน บางวัดก็ 15 วัน ถ้า 15 วันโกนก็จะไปนับเอาวันขึ้น 14ค่ำของเดือนนั้น หรือวันแรม 14ค่ำของเดือนนั้น เป็นวันโกนผมอย่างนี้เป็นต้น ถ้าหากว่าบางวัดกำหนดหนึ่งเดือนก็จะไปโกนในวันสุดท้ายก็คือวันแรม 14ค่ำของแต่ละเดือน อันนี้ก็คือวันโกนและวันพระ สุดท้ายเลยจะมีวันหนึ่งที่ทุกคนถ้าถามว่ารู้จักไหมบางคนไม่รู้จักเลย น้อยคนที่คือวันอัฐมีบูชา วันอัฐมีบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา แต่ในทางปฏิบัติเราไม่มีการปฏิบัติที่ชัดเจน คือเราจะปฏิบัติกันก็เพราะวันขึ้น 15บห้าค่ำเดือนสามเรียกว่าเรียกว่าวันมาคาบูชา วันขึ้น 15บห้าค่ำเดือน6 ที่เรียกว่าวันวิสาขาบูชา วันขึ้น15ค่ำเดือน8เรียกว่าวันอาสาฬหาบูชา แต่วันอัฐมีบูชาเนี่ยตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6เป็นวันที่มีการถวายพระเพลิงพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะเนี่ยก็คือถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือ เป็นการวันวันที่ถวายพระเพลิงพระศพขององค์ท่าน เรียกว่าวันอัฐมีบูชา แต่ปัจจุบันนี้ถามว่ามีการปฏิบัติที่ชัดเจนไหมไม่มี ไม่มีน้อยวัดมากที่จะปฏิบัติ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออสิ่งที่หลวงพ่อได้นำมาพัฒนาให้กับนิสิตได้ฟังในเรื่องของอเรียกว่าสาธพิธี คือพิธีกรรมในทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นแบบอย่างแบบแผนที่เราจะนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นแบบอย่างแบบฉบับปฏิบัติได้อย่างถูกต้องให้เราได้รู้ว่าเราจะทำงานเกี่ยวกับอะไร เป็นงานพิธีที่เป็นมงคลหรือเปล่า หรืออาวมงคลหรือเปล่า หรือเป็นพิธีกรรมที่เราจะต้องเอาไปทำในวันสำคัญ ต่างๆ ในทางพุทธศาสนาเราได้เรียนรู้เนี่ยเราสามารถนำไปเป็นประโยชน์กับตัวเรา และสามารถนำไปเผยแผ่ให้ผู้ที่ไม่รู้อาจได้รู้ อย่างที่หลวงพ่อบอกว่า คำว่าบุญกุศล ทุกคนบอกว่าอยากได้บุญกุศล บุญก็คือความสุข สุขที่เกิดจากการกระทำ กุศลก็คือความรอบรู้ ที่เราได้ไปกระทำและก็ได้ไปร่วมในพิธีการนั้นๆสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะฝากกับนิสิตทุกๆคนที่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามากะก็ดี หรือยังไม่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามากะก็ดี แต่ทุกคนก็เรียกว่าเป็นชาวพุทธตั้งแต่เกิดมา เราไปดูที่ทะเบียนบ้านเรา เราจะรู้ว่าเรานับถือพระพุทธศาสนา เมื่อเรานับถือพระพุทธศาสนาเรา รู้ตัวอย่างว่าเราได้กระทำอะไรบ้าง ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เรื่องของศาสนพิธีที่หลวงพ่อได้พรณนามาทั้งหมดเรารู้เรื่องไหมถ้าเราไม่รู้เรื่องเราต้องศึกษาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเราจะต้องเติบโตขึ้นอยู่ในสังคมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าว่าเราไม่รู้เลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยเป็นชาวพุทธ แต่ในทะเบียนบ้านเป็นชาวพุทธตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าไม่สามารถปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับสารพิธีได้เลย เพราะฉะนั้น สำคัญมากในเรื่องของสารพิธี เพราะามันเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับ ที่เราจะต้องรู้เรียนรู้ด้วยตนเอง และก็สามารถที่จะแนะนำให้คนอื่นสามารถนำไปประโยชน์ได้เมื่อถึงคราวจำเป็นอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็เรื่องอพิธีกรรม นอกจากพิธีกรรมแล้วก็เรื่องของวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราเกิดมาแล้วเรานับถือพุทธศาสนาเนี่ยโดยมีศาสดาเอกของโลกก็คือ องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิสถานพระพุทธศาสนา หรือที่ว่าพระองค์ได้ให้โอวาทปาติโมกไว้ในวันมาคบูชาว่าหนึ่งละเราจะต้องปฏิบัติเช่นไรบ้างหนึ่งเลย ก็คือละเว้นจากความชั่วทั้งปวงเนี่ยสองบำเพ็ญแต่ความดี มทำจิตใจให้ผ่องใสนะเราได้ปฏิบัติตามนี้หรือยังเราลองสำรวจตัวเราเองที่ว่าทุกวันนี้สังคมที่เราอยู่สังคมที่เราอยู่ปัจจัยรอบๆตัวเราเนี่ยปัจจุบันมันเป็นอย่างไร ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วนะเราก็เอานำเอานำเอาความรู้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะสติก็คือระลึกได้ว่าเราเป็นชาวพุทธนะ แล้วเรามีสัมปชะเรารู้ตัวอย่างว่าชาวพุทธที่ดีนะเราได้นำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือไม่ ถ้าหากว่าเรานำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันซึ่งพระองค์ทรงค้นพบสัจธรรมก็คือธรรมะอันประเสริฐ นั่นก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็คือความทุกข์ทั่วๆไป สมุทัยก็คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ นิโรธก็คือหนทางดับทุกข์ มรรคก็คือข้อปฏิบัติ เรียกว่ามรรคมีองค์แปดข้อปฏิบัติให้พ้นทุกข์เนี่ยเราได้ศึกษาได้เรียนรู้หรือยังถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยเรามองตัวเราสำรวจตัวเราแล้ว แล้วเราก็นำเราทำในทางพุทธศาสนาเนี่ยที่เราได้ถือว่าเรานับถือเนี่ยมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน แล้วก็แนะนำให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราทำได้อย่างนี้นะอานิสงส์ หรือว่าของการเป็นชาวพุทธของเราเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพราะฉะนั้นอันนี้หลวงพ่อฝากไว้ว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วนะเราอย่าได้แค่ว่าเป็นชาวพุทธแค่กระพีคือแค่เปลือกนอก เราต้องเป็นชาวพุทธจริง ๆ ถ้าหากว่าเราเป็นชาวพุทธจริงๆแล้วนะเรานำหลักธรรมคาสอนมาประพฤติปฏิบัติ แนะนำให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติด้วยหลวงพ่อเชื่อว่าสังคมที่มันกำลังเกิดปัญหาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราได้รู้เราได้เห็น ที่เรียกว่าบางคนบอกว่าเป็นพุทธธรรมนายนะเราอย่าให้พุทธธรรมนายนะมันเป็นจริงเลย เรานำเอาหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติ แล้วช่วยกันเยียวยาสังคมหลวงพ่อเชื่อว่าสังคมของชาวพุทธถ้าเราได้ปฏิบัติตามวิถีพุทธจริงๆเนี่ยมันคงจะดีขึ้น แล้วก็จะทำให้เราอยู่อย่างสงบสุข อยู่อย่างสามัคคี และอยู่อย่างมีความสุข เรียกว่าอย่างสุขอย่างถาวรเพราะนั้นหลวงพ่อก็ขออนุโมทนา